ราวนี้เรามาดูซิว่าเขตพุทธาวาสมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ 1. เราทราบและอุโบสถหรือโบสถ์ก็คือสถานที่ที่สร้างขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นที่ใช้สำหรับการบวชนะฮะอาจจะมีล้อมด้วยใบเสมา สมัยก่อนอาจจะมี 2 แบบโบสถ์ที่เกิดขึ้น อาจจะล้อมด้วยน้ำ เราเรียกอุทกเสมา หรือโบสถ์ที่เราล้อมด้วยเป็นใบเสมาล้อมรอบ อันนี้สำคัญคืออย่างไร คือเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใช้ในการบวช อ่ะ นี่คือโบสถ์ อีกอาคารหนึ่งเราเห็นใกล้ ๆ กันเราเรียกว่าวิหาร แต่ไม่มีใครไปบวชที่นั่น วิหารแปลว่าสถานที่เก็บพระพุทธรูปสำคัญ ดังนั้นเมืองพิษุโลกจึงเรียกตัวของสถานที่ตั้งพระพุทธชินราชว่าวิหารพระพุทธชินราช และข้างหลังที่เบไปเสมาล้อมรอบ จึงเรียกว่าโบสถ์หรืออุโบสถ ไว้สำหรับการบวชตรงนี้เราแยกอาคารสำคัญในวัดออกเป็นสองส่วน คือ อุโบสถและก็วิหาร ในแต่ทั้งสองอาคารเหล่านี้มีสิ่งที่น่าสวยงามสนน่าสนใจก็คือ ลายหน้าบัน ลายหน้าบันเหมือนเป็นเครื่องยอดนะครับ เป็นลักษณะของสามเหลี่ยม หน้าบันเป็นลักษณะสามเหลี่ยม มียอดข้างบนแล้วเรียกช่อฟ้า ใบลากาหางหงจะมีสักลงลักปิดทองติดกระจก ตรงนี้เราจะเห็นแล้วลักษณะของสามเหลี่ยมที่เป็น ลักษณะของหน้าบัน จะเห็นมีช่อฟ้าใบลากาหางหง และหลังคาหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องเคลือบสี พอเข้าไปในวัดสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเราเข้าไปเดียวหนึ่งวัดเนี่ยนะครับนอกจากเราเห็นเข้าจากหน้าบันอุโบสถแล้วมีช่อฟ้าบรรากาหางหงพอเข้าไปในอุโบสถจะเจอซุ้มประตูซุ้มประตูส่วนใหญ่ก็จะแกะสลักเป็นลวดลวดลายต่างๆ แต่ส่วนมากจะมีความเชื่อมีประเพณีต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็คือจะมีลายทวารบาลหรือเทพผู้ปกปักรักษา บางที่ถ้ารับอิทธิพลจากตอนตกเข้ามา รับอิทธิพลจากจีนเข้ามา ก็จะเป็นรูปตรงลายจิตรกรรมลายแกะสลักตรงประตูเหล่านี้ก็จะกลายเป็นรูปของยักษ์รูปของชาวจีนมีเรื่องราวต่างๆเข้ามา อันนี้คือตัวตัวประตูซุ้มประตูที่เข้าไปในอุโบสถ ฐานฐานของอุโบสถมีตามศิลปะตามยุคสมัยเลย เช่นลักษณะของเป็นฐานสิง ฐานปัดหรือบางครั้งบางช่วงสมัย ก็เป็นลักษณะของโค้งแบบสำเพาอยู่ในอุโบสถพอเข้าไปภายในอุโบสถ สิ่งที่น่าสนใจก็คือจะเจอสิ่งแรกเลย สิ่งก่อสร้างภายในอุโบสถสำคัญที่รองรับพระพุทธรูปเรียกว่าฐานชุกชีแล้วกลับมาเราเห็นแล้วนะครับเดินเข้าไปข้างหน้าจากวัดวัดหนึ่งเข้าไปเจออุโบสถหรือวิหารก็เจอเข้าสิ่งแรกเห็น 1 หน้าบันหน้าบันหน้าบันเป็นเครื่องสูง แล้วก็ลวดลายจิตกรรมประติมากรรมหลากหลายมาก เดี๋ยวเราค่อยค่อยคุยกัน จากหน้าบานเดินเข้าไปเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าซุ้มประตู จากซุ้มประตูเข้าไปจะเจอฐานชุกชี ฐานชุกชีเป็นเหมือนฐานบัวรองรับพระรูปสำคัญ อันนี้คือลักษณะโบสถ์ ถ้าเราเดินออกมานอกโบสถ์นิดนึงนะครับเราจะเห็นสิ่งน่าสนใจยอดแหลม อยู่ตรงหน้าบานเราเรียกช่อฟ้า ลักษณะของช่อฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะของไม้ที่ทำโค้ง นะครับขึ้นมาแล้วก็มิกษาพิเศษคือต้องทำให้โครงแล้วก็สามารถที่จะรองรับกับอาคารที่สวยงามได้ ตรงนี้เองช่างที่ทำช่อฟ้าจึงได้เรียกว่าช่างฟันช่อนาง ถือว่าต้องใช้ความสามารถพิเศษที่จะแกะสลักให้มีสักการโค้งมนที่สวยงามของช่อฟ้า แต่ไอความลักษณะของช่อฟ้านี่เอง มีข้อเสียคือทำจากไม้แกะสลักเมื่อโดนฟ้าโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะผุพังง่าย ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา ตรงบริเวณช่อฟ้านี่เอง ในสมัยักาลที่ 3 ทรงเห็นว่าการทำช่อฟ้าใบละกาหางหงเนี่ยหรือนาคสะดุ้ง นาคลำยองใบสิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของหน้าบานเหล่านี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูง มีการซ่อมแซมมากวัดวารามเกิดกันเต็มไปหมดเลย ในกรุงเทพขณะนั้น จึงได้มี พระชนิยมบอกว่าให้ลองปรับดูซิให้ท่าหลังคาหน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยมเฉยๆและลายประดับเป็นลายปูนปั้น เปลี่ยนจากแกะสลักไม้เป็นลายปูนปั้นโดยใช้กระเบื้องเคลือบจีนเข้าไปประดับ จะลดค่าใช้จ่ายไหม อันนี้ก็เป็นประเพณีนิยมสมัยการที่ 3 แต่ภายหลังสมัยัการที่ 3 ก็ปรากฏว่าทุกคนก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือ เชื่อว่าวัดที่สวยงาม อุโบสถที่สวยงามต้องมีช่อฟ้าใบลากาหางหงเราเห็นช่อฟ้าแล้ว พอลงลงมาจากช่อฟ้านะครับ เราเรียกสิ่งบางสิ่ง เราเรียกว่าใบลากา หรือรวยลากาจะสับเป็นใบใบนะคะติดอยู่ทางตรงลักษณะของหน้าบันจะแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายขวานะครับ ด้านข้างก็จะติดเป็นใบใบใบใบเป็นลายกระหนกอ่านะครับตัวนี้เราเรียกว่าใบลากา และท้ายสุดเราก็จะหางหง ลักษณะเป็นบางคนก็บอกเหมือนหางหงที่เป็นชั้นชั้นต่อกัน3 3ชั้น แต่หางหงนี่เองมีพัฒนาการ ถ้าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางลักษณะหางหงเนี่ย จะเป็นลักษณะหัวนาคเลย เราเรียกว่านาคเบือนคือเป็นนาคสามเสียนนะฮะแล้วค่อยๆทำให้จากนาคสามเสียนที่กายที่กลางหัวสามสามหัว ค่อยๆเสียบเล่นลดลดลง ลดลงลดลงจนกลายเป็นลักษณะของหางหงในปัจจุบัน ตรงหน้าบันหน้าบันมีความสวยงามมาก หน้าบันจะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา ให้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆ หน้าบันมี2ชนิดคือเป็นหน้าบันที่ทำจากไม้ กับหน้าบันที่ทำจากปูน ตรงหน้าบันนี่เองความน่าสนใจของหน้าบันเนี่ยลักษณะของการทำกับไม้นะครับ มีลักษณะเขาเรียกว่าหน้าบันแบบพรมรูปฟักเป็นลักษณะของ พรมรูปฟักนะฮะเป็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมๆนะคะเราเรียกพรมรูปฟัก และบางครั้งก็มีสาระน่าสนใจอีกคือบ่งบอกว่าวัดนี้กษัตริย์สร้างหรือไม่ ก็จะสร้างหน้าบันเป็นรูปพระดาลายทรงคุดหน้าบันจะมีหลายแบบมาก หน้าบันของอุโบสถวัดต่างๆ ถ้าทั่วไปงดงามสุดๆก็จะเป็นหน้าบันลักษณะพรมรูปฟัก และก็จะมีลักษณะของการทำแจกันดอกไม้แล้วก็แล้วก็เป็นแจกันที่ใส่ดอกไม้มงคล นะครนี่แปลว่าทำล้านนาเข้ามามามาผสมผสาน หรือถ้าเป็นว่าทำภาคกลาง กษัตริย์สร้างเลยก็จะกลายเป็นรูปของอพระนารายณ์ทรงคุด อ่า นี่คือหน้าบัน ถ้าของเขมรโบราณหน้าบันของปรางของเขมรต่างๆ ก็จจะเป็นตามความเชื่อทางศาสนสถานต่าง ๆ ถ้าเราดูหน้าบันเราจะรู้เลยว่าวัดนี้สำคัญหรือไม่อย่างไร ส่วนที่น่าสนใจอีกในอุโบสถข้างนอกสุดเลยมองเลย รู้เลยนี่คืออุโบสถแตกต่างจากวิหารนั่นคือใบเสมา ใบเสมาน่าสนนอกจากจะบ่งบอกว่าเป็นเขตของการบวชและบวชได้เป็นเขตที่ต้องผูกพัทสีมา ถ้ามีใบเสมาแล้ว เราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เองเป็นการบวชแต่ใบเสมายังสะท้อนให้เห็นถึงอายุของวัดด้วย นอกจากใบเสมาจะบ่งบอกถึงพื้นที่สังฆกรรมแล้ว ยังบ่งบอกถึงอายุของวัดด้วยเช่นกันนะครับหนึ่งเราจะรู้ได้ไงใบเสมาแบบโบราณ ถ้าทำจากหินชนวนใบใหญ่เลยนะครับสมัยสุขโขทัยเนี่ยเราจะสักเป็นหินชนวนใบใหญ่เลย ลักษณะเป็นโค้งแบบหินชนวนใบใหญ่เราจะดูจากรูปได้นะครับอยากจะให้ดูรูปต่อไปว่าใบเสมาเนี่ยลักษณะสมัยสุขโขทัยเป็นใบขนาดใหญ่ทำมาจากกระดานชนวนแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้น ลักษณะของอยุยาตอนต้นใบเสมาจากกระดานชนวนเหล่านี้เองเนี่ยเริ่มมีการปักบนดินนะและพัฒนาต่อมาถ้าเราเห็นว่ามีสันกลางใบเสมา แล้วก็มีลักษณะของอยุยาตอนกลาง ใบเสมาจะลักษณะของมีสันมีลวดลายมากขึ้นนะครับมีทับซวงเป็นคล้ายกับขนมเปียกปูน แปะอยู่กลางใบเสมา เราก็ทวนนิดนึงนะครับ ใบเสมาสุขโขทัยเรียบง่าย เป็นทำจากกระดานชนวน หินชนวนใบเสมาอยุยาตอนต้นใบใหญ่แล้วใบจะใหญ่มาก รับอิทธิพลของเขมรมาใบจะใหญ่มาก แล้วก็ปักบนดินนะครับลักษณะของฐานจะเหมือนเป็นฟันแล้วเรียกฟันยักษ์ ลักษณะจะเหมือนใบบัวขนาดใหญ่เหมือนฟันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนใบบัวแต่เป็นรูปฟัน รูปฟันเราเรียกว่าใบเสียมาฟันยักษ์นี่คือยาตอนต้น แต่พออยู่ตอนกลางเริ่มมีสัน ใบเสียมาจะมีสันตรงกลางนะครับเราเรียกเหมือนเหมือนสันหลัง แล้วก็มีทับซวง คือลักษณะเป็นรูปคล้ายๆ กับขนมเปียกปูน ขนมตัดต่างๆ แปะอยู่ตรงกลางและได้สวยกว่านั้นก็จะมีการแกะสลักลวดลายต่างๆ ลงไป ถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บ รู้เลยว่าใบเสมาของวัดนี้ แล้ววัดนี้น่าจะเกิดสมัยวิทยาตอนกลางเป็นต้นมา แต่ถ้าเจอใบเสมาหินทราย เป็นหินทรายสีแดงนะครับเราจะตอบได้ทันทีเลยว่าใบเสมาเหล่านี้เป็นหินทรายที่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ถ้าเป็นใบเสมาหินทรายขนาดแดงถ้าเห็นใบเสมาที่ไปอยู่กับพื้นทำจากหินอ่อนรู้เลยนี่คือใบเสมาสมัยรัชกาลที่ 5 ไปเสมาเหล่านี้นะมันจะบ่งบอกถึงยุคสมัยนะครับ ตรงนี้เราก็จะพอเห็นภาพแล้วใบเสมาต่างๆ บ่งบอกยุคสมัยอย่างไร เกณฑ์ในการบ่งบอกอายุใบเสมา เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่า ถ้าเรารู้เลยว่าถ้าใบเสมาโบราณจะทำกับจะขินชนวน ถ้าเห็นใบเสมาสีแดง เป็นใบแดงๆ เป็นลักษณะของใบเสมาสีแดงเนี่ย เป็นใบเสมาของอายุยาตอนปลาย คราวนี้มีคนถามว่า แล้วใบใบเสมาที่เป็นใบเดี่ยวกับใบคู่ต่างกันยังไง อ่า ใบเดี่ยวแปลว่าเป็นวัดรัศดรสร้าง ถ้าใบคู่ แปลว่ากษัตริย์สร้าง คือการรวมหินยานกับมหายานเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นใบเสมาคู่ อันนี้คือรูปลักษณ์สิ่งที่เราเห็นและในสิ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตพุทธาวาส และก็ส่วนสำคัญคืออุโบสถ